สวัสดีค่ะ น้องอุ๊ดมุดอาหารค่ะ วันนี้น้องอุ๊ดจะมาทำหมูแดงค่ะวันนี้จะทำบะหมี่หมูแดง ส่วนผสมก็จะมีผงพะโล้น้ำตาลมะพร้าว ใส่หนึ่งก้อนค่ะ ก็พริกไทยป่น ใหญ่วุฒทำอาหารวุฒจะไม่ตวงนะคะวุฒจะกะเอาเพราะว่ารู้ว่าใส่อะไรอะไรก็พอแล้วค่ะ เพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกัน เกลือซีอิ๊วขาวค่ะ น้ำมันหอย แล้วก็น้ำมันงาค่ะ ผสมอาหารเล็กน้อย ใส่เป็นสี ส้ม ใส่สีนิดเดียวนิดเดียวพอทีโอ้พอ แล้วก็ขยำขยำขยี้น้ำตาลให้แตกก่อนอันนี้น้ำตาลมันจะเป็นก้อนแข็งไปหน่อยนึงจริงๆถ้าได้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ต้องเป็นก้อนก็จะดีันให้เข้ากัน มูนี่ก็ใช้สันคอนะคะ สันคอมันจะนุ่ม จะมีมันแทรกอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ไม่เยอะมากนุ่มนุ่มกว่าส่วนอื่นนะคะพอมันเข้าเนื้อเข้าเกลือแล้วก็เห็นไหมมันจะแห้งมันจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่นะ ก็จะใช้ฟิล์มปิดไว้เอาไปเข้าตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะ ประมาณ 12 ชั่วโมง นี่เสร็จแล้วค่ะ แล้วเราจะมาทำหมูสับห่อเกี๊ยวนะคะ ก็จะใส่ แป้งมันนิดนึงอิ้วขาวน้ำตาลหนึ่งช้อนชาปรุงรสน้ำมันหอยพริกไทย จะใส่เหล้าจีนนิดนึง อันนี้ใครไม่ใส่ก็ได้จ้ะนิดเดียวประมาณหนึ่งช้อนชาใส่เซเลอรี่ค่ะ ให้เข้ากันจะมีหมูสับกับกุ้งนะคะ หมูสับกับกุ้งสับเอาไปแช่ในตู้เย็นประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ นี่ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะ ส่วนผสมก็จะมีพริกไทยดำรากผักชี แล้วก็กระเทียม เดี๋ยวจะโขลกรากผักชีกับพริกไทยดำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียม ละเอียดนี่แล้ว้าประมาณต้มน้ำให้เดือดค่ะ แล้วก็ใส่เนี่ย กระเทียมพริกไทยรากผักชีเมื่อกี้ที่ตำไว้ใส่ลงไปต้ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะค่อยใส่ จากนั้นก็ใส่เกลือ ในนี้เมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงลืมถ่ายค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่เล้งลงไป ระหว่างที่ต้มน้ำซุปไว้ก็จะมาดูหมูแดงที่หมักไว้เมื่อคืนนะคะนี่หมักไว้เกิน 12 ชั่วโมงแล้วแหละนะคะเมื่อคืนไม่มีน้ำแต่ตอนนี้มีมีน้ำออกมาแล้วเป็นน้ำหมูน้ำอะไรเดี๋ยวเราจะมาย่างกันค่ะอุณหภูมิประมาณ 180 องศาประมาณ 40 นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ค่ะ มาดูหมูแดงกันค่ะ บัดนี้เห็นแล้ว หิวเข่าเห็นบ่สุกกำลังดี พอดีเป๊ะเลย คะทีนี้เราจะมาห่อเกี๊ยวกันนะคะหมูสับแล้วก็หมักได้หลายชั่วโมงแล้วค่ะ เกินถึงชั่วโมงแล้ว นะคะ ห่อง่ายๆนะคะ เพราะว่ามีอะไรยุ่งยาก อืมแผ่นเกี๊ยวเจ้านี้ไม่ค่อยดีเลย ง่ายๆค่ะเดือดแล้วจะมาต้มเคี่ยวกันนะะ กี๊ยวที่ทำได้ประมาณ 50ว้าวชิ้น ใส่เกลือลงนิดนึงใส่เกลือ เกี๊ยวลงนี้ถ้ากินไม่หมดก็แช่ช่องฟิตได้นะ ต้มเสร็จก็จะเป็นนอกน้ำเย็นแล้วก็แช่ช่องฟิลไว้ใส่ลงไปเลยปล่อยมันไปพอมันสุกแล้วน้ำมันจะลอยขึ้นมาเองไปคนมันถ้าคนมันแล้ว เดี๋ยวเกี๊ยวมันจะแตก เป็นก้อนี่ค่ะลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมสุดเลยเดี๋ยวว่าเราจะเก็บอีกสักพักนึงเผื่อว่าหมูข้างในมันยังไม่สุกเพราะว่าเราใส่หมูเยอะไป วยให้มันยังสดยังเฟรชอยู่ไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรสุกไปมากกว่านี้ถ้าทิ้งไว้ยังมันร้อนอ่ะแกะมันจะเปื่อยค่ะพอนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำ น้ำมันหมูที่เจียวไว้นะคะ เพื่อไม่ให้มันนี่มันเหนียวติดกัน แล้วก็คุกใช้มือจะดีกว่าถ้าใช้ช้อนมันจะแรงเกินไปมันจะทำให้ เกี๊ยวเรา าดได้น้ำซุปกันค่ะ เสร็จแล้ว น้ำซุปเสร็จแล้วไปชิมดูหัวกำลังดี รจแล้วค่ะ เส้นบะหมี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะในการลวกเส้นมันลองผิดลองถูกอยู่มาหลายครั้ง ใส่น้ำมันหมูค่ะหนึ่งช้อน ใช้มือช่วยแล้วกัน หั่นหมูแดงค่ะตอนนี้ พอดีคำมาดูส่วนประกอบเครื่องปรุงของเรา อันนี้ตั้งชาย อันนี้กากหมู เอ้ยไม่ใช่กระเทียมทอดค่ะ อันนี้กากหมู ผักชีพริกน้ำส้ม อันนี้ก็เกี๊ยวผักกวางตุ้งบะหมี่ค่ะ